มีทีมหนึงหยิบเกนจิด้วยว่ะตีรถเราไปได้ไหมมีอะไร อะไรสิีขับรถได้ละได้ละขับรถมือเดียว กูทำมาทั้งหมด